สวัสดีค่ะ หมอเจ๊แพนจารีคลินิกนะคะ วันนี้หมอจะจะมาสาธิตนะคะวิธีการทำมาเดคอลลาเจนที่เป็นทรีทเมนต์หน้าใสที่เห็นผลมากๆเลยนะคะ แล้วก็ได้รับความนิยมมาก ๆในตอนนี้นะคะ มาเดคอลลาเจนเนี่ยก็จะเป็นวิธีการฉีดวิตามินนะคะ เข้าที่จุดทั้งหมด 16 จุดทั่วใบหน้าเริ่มนะคะน้องนัทก็จะเป็นจุดเล็กๆ นะคะ นิดเดียว หลังฉีดไม่มีรอยแผลไม่ไม่ต้องพักฟื้นอะไรทั้งสิ้นนะคะ ฉีดทั้งหมด 16 จุด มาได้คอลลาเจนจะเป็นตัวดีท็อกนะคะ สิ่งตกค้างสาร พิษ ที่ใบหน้าแล้วก็จะเป็นตัวบำรุงในขั้นตอนเดียว จะทำให้ใบหน้าเนี่ย นุ่มชุ่มชื่นสว่าง แล้วก็จะทำให้ใบหน้าเนี่ยกระชับแน่นขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหารูขุมขนกว้าง คนที่มีปัญหากระฝ้า รักษายังไงก็ไม่หาย หรือว่าคนที่ มีปัญหาในเรื่องของเป็นผื่นแพ้ง่ายๆทำยังไงก็ไม่หายสักทีค่ะ มาเน่คอลลาเจนจะเป็นตัวที่ดีมากๆเลยสำหรับการทำไม่เจ็บค่ะ ไม่เจ็บเนาะเจ็บนิดๆค่ะ จริงๆก็ไม่ไม่ได้เจ็บมากมายนะคะ แล้วก็หลังทำเนี่ยสามารถไปไหนมาไหนได้ทันทีนะคะวิธีการเราก็จะพบน้ำแข็งเนี่ยแหละค่ะ ให้เย็นเย็นเย็นเย็นจัดๆนะคะ แล้วก็ฉีดตามจุดที่ที่16เข็มตามที่มาเน่คอลลาเจน ได้กำหนดไว้ก็คือเป็นจุดของการฝังเข็มนะคะ เสร็จแล้วครึ่งหน้าเราก็จะเปลี่ยนเข็มนะคะเพื่อให้คนไข้เนี่ย ไม่ค่อยเจ็บเนาะนี่เองค่ะ เวลาทำก็ไม่เกินจริงๆ ไม่เกินเนาะไม่เกิน5นาทีก็เสร็จปกติแล้วมาได้คอเจนเนี่ยค่ะ ครั้งแรกๆ ก็แนะนำให้ทำเป็นคอร์สนะคะคอร์สหนึ่งจะจะมีทั้งหมด 10 ครั้ง ทำสม่ำเสมอต่อเนื่องค่ะสัปดาห์ละครั้งนะคะ ก็จะได้ผลลัพธ์แบบที่หมอพูดไปเลยค่ะ